สวัสดีค่ะ ดิฉันอาจารย์ธีรรัตน์ ทิพย์จรัสเมธานะคะ เป็นอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนทนทา ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเรียนรู้ออนไลน์ระบบเปิดค่ะ รายวิชาอาเซียนศึกษา นำเสนอเนื้อหา ความเป็นมา และพัฒนาการของอาเซียน ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ ความแตกต่างของสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียน ข้อตกลงความร่วมมือภายในภูมิภาคอาเซียน ผลกระทบที่มีต่อสังคมโลก รวมถึงการปรับตัว บทบาทและทิศทางของไทยในอาเซียนค่ะ ในการเรียนออนไลน์ของเราทุกครั้ง ทุกท่านสามารถศึกษาเนื้อหาทั้ง 5 บทได้จากสื่อ ที่จัดเตรียมไว้ ซึ่งมีรูปแบบสื่อหลากหลายนะคะ ท่านสามารถศึกษาเนื้อหาหลักจากวิดีทัศน์ และใบความรู้ เนื้อหาแต่ละบทจะมีแบบฝึกหัด หรือกิจกรรมที่เตรียมไว้ให้ด้วยนะคะ ผู้เรียนทุกท่านสามารถเลือกเรียนเนื้อหาแบบอิสระ สามารถศึกษาทบทวนบทเรียนทุกส่วนได้ตลอดเวลาค่ะ ในการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรียนทุกท่านต้องทำแบบฝึกหัดก่อนเรียน แล้วหลังจากนั้นศึกษาบทเรียนให้ครบทุกบท เมื่อศึกษาเนื้อหาครบถ้วนแล้ว ผู้เรียนจะต้องทำแบบฝึกหัดหลังเรียนให้ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนดนะคะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เรียนทุกท่านจะได้รับความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ต่อการเรียนและใช้ชีวิตประจำวันของท่านได้นะคะ เมื่อท่านพร้อมแล้วขอเชิญเข้าสู่บทเรียนได้เลยค่ะ